าการด้านสุดท้ายของวัยรุ่นนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคือ พัฒนาการด้านสติปัญญา เราพบว่าในช่วงวัยรุ่น วัยรุ่นจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ในลักษณะของการคิดเชิงนามธรรมได้มากขึ้นชัดเจน ดังนั้นเนี่ยจริยธรรมคุณธรรม การคิดไตรตรองอย่างอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มกลับเข้ามานะคะ และเราก็พบว่าในนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่เรียกว่าชื่อว่าอีริกอีริกสันนะคะเราพบว่าช่วงความเป็นวัยรุ่นจะมีการค้นหาอัตลักษณ หรือเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของตัวเอง นั่นแปลว่า วัยรุ่นจะใช้สติปัญญาตัวเองในการค้นคว้าหาความเป็นตัวเอง ที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่น หาความชอบ ความถนัดในการเรียนรู้ และทำให้ตัวเองมีความโดดเด่น ในลักษณะเอกลักษณ์ของตัวเองจนเจอ และเราก็พบว่า ในลักษณะของการเชื่อมโยง สู่การเรียนรู้ เราพบว่าด้วยสมองหรือความยืดหยุ่นที่เราเรียกว่า Brain Plastic City ที่มากกว่าวัยอื่นๆ จะช่วยให้วัยรุ่นสงสัยใคร่รู้ อยากรู้ อยากลอง และอยากเรียนแบบ อยากค้นหา อยากพิสูจน์ทราบ อันนี้คือคุณลักษณะสำคัญของความเป็นวัยรุ่นนะคะ ในขณะเดียวกันมันก็ถือเป็นความเสี่ยง หากไม่มีการชวนเขาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แยกแยะ อย่างชัดเจน เนื่องจากวัยรุ่นขาดประสบการณ์ ขาดข้อมูล และขาดความความยั้งคิดที่เกิดจากสมองที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในกระบวนการแบบนี้อาจทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อ ด้านสติปัญญาของวัยรุ่นได้มากขึ้นทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆตามมานะคะ ค่ะเราจะพบว่าขอบเขตความสนใจในการเรียนรู้และการหาเอกลักษณ์ในตัวเองในระยะแรกเนี่ยจะมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นช่วงวัยของการลองผิดลองถูก จนกว่าตัวเองจะเจอในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่และชอบและชื่นชมกับมัน ในส่วนของวัยรุ่นระยะตอนปลาย เราจึงจะพบว่าขอบเขตต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากค้นพบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นแบบไหน วัยรุ่นจะเริ่มมีอุดมการณ์มีการพั พัฒนา รวมกลุ่ม การออกจิตอาสาต่างๆ จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มากยิ่งขึ้น และการทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมก็จะเกิดในช่วงวัยนี้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันนะคะ ผู้ใหญ่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ หรือพัฒนาการด้านจิตปัญหรือด้านสติปัญญาของวัยรุ่นได้มากขึ้น โดยการกระตุ้นให้เขาได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งเร้ารอบด้านอย่างอย่างเเราเรียกว่า ทำอย่างไรก็ตามที่จะทำให้วัยรุ่นสามารถมองรอบมองไกลและมองลึกได้ การมมองรอบก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเข้ามา ผู้ใหญ่สามารถชวนวัยรุ่นมองได้หลายๆประเด็น ไม่มีบวกหรือลบหรือดำหรือขาว แต่มันมีเฉดต่างๆที่มันมีเฉดสีของของทางเลือกในหลากหลายทางเลือก ขณะเดียวกันเราสามารถชวนให้เขามองไปไกลๆถึงอนาคตว่า วันที่เขาตัดสินใจแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในทางเลือกแต่แต่ละทางเลือกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต และมองที่มาของการตัดสินใจในแต่ละครั้งนั่นคือ มองลึกเข้าไปการทำแบบนี้จะช่วยวัยรุ่นของเราเกิดความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ เราจะเห็นว่าในพัฒนาการพัฒนาการตั้งแต่ด้านร่างกายจิตอารมณ์ สังคมและสติปัญญานำเนื่องไปให้วัยรุ่นเนี่ยเกิด โอกาสเสี่ยงได้ง่ายต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศที่ก้าวกระโดด บวกกับการเปลี่ยนแปลงของสมองที่ไม่เท่าทันกัน บวกกับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสื่อเทคโนโลยีที่ปัจจุบันเราควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็แตกต่างไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ทำให้วัยรุ่นอยู่ยากมากขึ้นกลายเป็นผู้เผชิญปัญหา กระบวนการช่วยเหลือของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเข้าใจโลกภายในของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของตัวเองอย่างลึกซึ้ง และรู้สึกเป็นมิตรกับมัน และค่อยๆ ปรับตัว ขณะเดียวกันวัยอื่น ๆ ก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้และให้โอกาสให้เวลาทำความเข้าใจและกระตุ้นพัฒนาการของเขาได้อย่างเท่าทัน สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้วัยรุ่น สามารถมีชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความสุขได้อย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการเรียนรู้ไว้เพียงแค่นี้สำหรับชั่วโมงนี้ สวัสดีค่ะ